serve and ต้องการอะไรหรือเปล่าทำเป็นไปที่เก่าฉันว่าฉันเดาใจเธอไม่คิด my mind.